อิงเองค่ะ Enneagram Hipster Listen up เป็นเลขไหนมันก็คนเหมือนกัน รู้จักฉันฉันก็รู้ใจเธอ ถ้าอยากลองเข้าใจ ให้มองจากข้างในไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ ถ้าความเป็นเราไม่ได้ทำร้ายใคร เป็นแบบไหนมันก็ดีเหมือนกัน มาทำความเข้าใจ ไม่ความไม่สายไปจะอยู่ที่ไหนเมื่อไรก็แฮปปี้ every day าไม่เข้าใจระเบียบวินัยมันต้องมี จะทำอย่างโน้นอย่างนี้ตามใจมันไม่ได้ I cannot lie ขยับไปซ้ายก็บอกว่ายังไม่ได้ จะทำอะไรต้องทำให้ดีฉันยอมต้องแก้เป็นปี ถ้าเธอจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกเลยนะจ๊ะ ฉันทำให้เธอได้ทุกอย่างและกับความรัก เธอไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวฉันทำให้จะที่รัก แค่เพียงเธอทักกินข้าวที่ฉันตักแค่นี้ก็ฟินละโทษทีเพิ่งว่างเมื่อกี้นี่มันก็สี่ทุ่มทำงานให้มันหนักๆก็ยังดีกว่ามานั่งกลุ้ม ปีใหม่ฉันไปไหน ก็ทำงานไง ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลต้อง องทำมันต่อไป ฉัน ต้องทำอย่างไร กับความรู้สึกที่มันแทบล เดียวฉันไม่เคยจะเหงาข้างนอกมันวุ่นวายทำเอาฉันแทบตาย enjoy กับความคิดคิดคิด ฉันไม่เคยเบื่อเธออย่าไปนิดนิดนิดนิดนิดโอ้อาบุไนมันอันตราย เหตุด่วนเหตุร้ายมันต้องป้องกันไว้ แต่ฉันต้องไม่เป็นไร เพราะฉันจะไม่เป็นไร ปลอดภัยไว้ก่อน จะไม่เดินโซเซจะไม่เคยลังเลฉันแฮปปี้ความทุกข์คือไรโยนทิ้ง ความสุขที่จะถึงจะปิ้ง ยิ้มด้วยกันทุกวัน oh yeah yeah ฉันจะไม่ยอมแฉันจะไม่ทน ฉันวิ่งตามเธอไม่ทันเธออย่าพึ่งทะเลาะกัน เป็นเลขไหนมันก็คนเหมือนกันดูจากฉันฉันก็รู้ใจเธอ ถ้าอยากลองเข้าใจ ให้มองจากข้างในไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ถ้าความเป็นเราไม่ได้ทำร้ายใคร เป็นแบบไหนมันก็ดีเหมือนกัน มาทำความเข้าใจ ไม่ความไม่สายไปจะอยู่ที่ไหนเมื่อไรก็แฮป ากลองเข้าใจ ให้มองจากข้างในเธออยู่ที่ไหนเมื่อไร ก็ happy every day yeah